ลุยฟีเจอร์ม่งไปเลยวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในเกม PUBG หรือว่าเกม Battleground Royal ของทางสล็อต PG กันนั่นเองนะครับนะมาลุยลุยลุยลุยไม่พูดความนำเพลงไม่รอช้ามาถึงก็จัดฟีเจอร์แล้วไอ้โลนเนี่ย ไอ้โลนมันเข้างนี้ก็สวยงามนี่ครับ ประเดิมได้ดีครับ ผมเอาเรื่อง โอ้โหโลนนี่มาดีตลอดจริงๆนะครับนะโอเคก็ก่อนอื่นก่อนแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะ ครับเมื่อจะไป สวยงามล้นมาดีโลมาถึงก็เก็บตัวคูณกันไปก่อนละกันเนาะหรือว่าแจมแรมอยู่ครับนะ มายังไงต่อกระสุนปืนมายังไงกระสุนกระสุนหลายๆหน่อยเพื่อนเอาหน่อยยังไงกันต่อดีตัวต่อไปเป็นตัวอะไรไออูซี่อูซี่อูซี่ว่ายังไงสวยงาม ไปต่อขอไหลไหลขอไหลไหลเริ่มแพงแล้วเริ่มแตกแพงแล้วสวยงามครับอูซี่จะไปครึ่งกราฟยังไงกันต่ออูซี่มาอีกโอ้โหแล้วอูซี่มาอย่างนี้ก็สวยงามเต็มกราฟไปดีเช็ดเคลเรื่องกระเบื้องราวผมมาแล้วดูไหลต่อแบบไม่รอช้าเลยไหลต่อแบบไม่หยุดไม่ย่อนอย่างนี้ก็แจมแลมว้าวไปเลยดิครับรออะไรแล้วไปยังไงต่อยังได้อยู่เปล่าไม่ได้แล้วไม่เป็นไรนะก้อนใหญ่ก็โตก้อนแรกมาแล้วก้อนใหญ่ก็โตไปเมกะไป 454 บาทเอาเรื่องกระเบื้องราวครับผมมา ยังไงกันต่อยังไงกันต่ออูซี่มาต่ออย่างนี้ต้องไปต่อเลยหรือเปล่าอูซี่สวยงามอูซี่ยังไงกันต่อดีไหลๆไหมอูซี่มาอีกหรือเปล่าว่ายังไงเออยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะขอนิดนึงมาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหล็กสี่สปินสุดท้ายผ่านมาครึ่งนึงแล้วนะครับผมเหล็กสี่สปินว่ายังไงดี วยล้นกลับมาแล้วไอ้ล้นคืนบันลังอีกแล้วสวยงามวายการันตีการแตกว้นะ จังหวะนี้เต็มกราไปแล้วยังไงกันต่อไหลๆหรือเปล่าแล้วดูล้นมันไหลเข้าอย่างนี้สวยงามอารามแท้ไปอีกดอกหนึ่งครับผมยังไงกันต่อดีหลายหลๆอีกไหมดูโอ้โหเลยดูล้มมันเข้าแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย จริง ๆ เช็ดเคกำไรแล้วจังหวะนี้กำไรเน้นๆแล้วนะกำไรเน้นๆแล้วนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดบอกได้เลยว่าเอาเรื่องจัดจัดก้อนโคใหญ่โคโตมาอีกหนึ่งก้อนแล้วจังหวะนี้เท่าไหร่วะในดอกนี้โอ้ ไอ้โลนกับโอซี่นี่แต่ดีจัดนะซูเปอร์ไม่กล้าไปแปดร้อยกว่าบาเลยนะถือว่าโหดจัดผมถือว่าโหดจัด ยังไงกันต่ออูซี่มหอีกแล้วโอ้โหแล้วดูเข้าแต่อูซี่กับโลนอูซี่กับโลนนี่เข้ารัวรยจริงๆ แล้วไหลรัวๆ เช่นกันนะเช็ดเคมาโคตรดีเลยสปินแรกมันก็ไหลขนาดนี้สปินต่อไปจะขนาดไหนวะ เกินไปหรือเปล่าเพื่อนเหลืสองสปินสุดท้ายว่ายังไงดีเหลืสองสปินสุดท้าย อย่าเพิ่งหมดกองนะอย่าเพิ่งหมดกองขออีกมาเอาเนี่ยดูดูเข้าแต่ล้นครับอูซี่นะโอ้โหเลยด้วยล้มมันเข้าเต็มกราฟอีก่อหนึ่งจังหวะนี้แล้วไหลต่อหรือเปล่ามันไหลต่อหรือเปล่า ว่ายังไงเดี๋ยวดูล้นไหลกันนึงกันแตกต่อไปอีกดอกหนึ่งนะครับผมมาสวยไปต่อเพื่อนไปต่อล้นอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนล้นโอ้โหล้นหยุดก่อนไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่นะก้อนใหญ่ก้อนโตยังมาอยู่หมดซุปเปอน์ไก่หกร้อยหนึ่งบาทนะเอาเรื่องไปสเปนสุดท้ายว่าไงขอยหนึ่งก๊อกได้ไหมขอยนิดนึงมาขอยนิดนึงมา อูซี่มาโอ้โหได้ดูอูซี่กับโลนจริงๆไม่เข้าแต่อูซี่กับโลนแล้วมันก็ไหลแต่อูซี่กับโลนเช็ดเคโคโหดว่ะเอามามึงเข้าแต่อูซี่กับโลนกูก็แต่แต่อูซี่กับโลนนี่แหละจัดมาขอจำแจมเพื่อนโอ้โหจะหมดนะหมดกอกแล้วนะครับผมนะ แต่ถือว่าเปิดมาได้โคตรดีโคตรแจมโคตรแหลมเลยนะครับแต่ไป 2,276บาทซื้อไป700แตก2,200เช็ดเคไปลุยกันต่อเลยแล้วกันขออนุญาตเออขยับไปเบ็นยี่แล้วกันนะครับผมเนาะ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 เข้าแบบไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้ก็แหลมแจ่มว้าวไปดิครับกำไรเน้นๆแน่นอนนะบอกเลยเอาเรื่องเอาเรื่องถือเปิดมาได้ดีเลย อูซี่ยังไงต่อโลนมาต่อหรือเปล่าเนี่ยผมดูทรงน่าจะไหลอยู่แต่อูซี่กับโลนนะวันนี้นะโอ้โหนี่กูบอกแล้วไม่อูซี่ก็โลนนี่แหละต่อไปโลนเชื่อผมปะเชื่อผมปะเอ้ยผิดคาดว่ะกระสุนปืนว่ะสวยเขาสวยอยู่ยังไงดีวายอยู่ข้างหลังตัวนึงวายข้างหน้ามาหน่อยวายข้างหน้ามาหน่อยสวยอย่างนั้นแหละโอ้โหแต่ข้างหลังไม่แตกเลยว่ะ ขอแบบเชื่อมไปถึงข้างหลังเลยได้ไหม โอ้โห ยังไม่ได้นะไม่เป็นไร ไอ้โลนมาไหมโลนไอ้โลนมันมาจนได้ในผมว่าแล้วดูว่าเต็มตา โอ้โห เต็มกราฟของจริงในรอบนี้ มาเต็มตาอะไรละเต็มกราฟไปดิ สวยแล้วโลนมาไหลต่อมาเต็มกราฟอีกดอกหนึ่งนะสวยงามไปยังไงกันต่อเดี๋ยวผม ขอแจมแจมขอแจมแจมเพื่อน ก่อนโคใหญ่โคโตใหม่แล้วนะซุปเปอร์การหนึ่งพันสี่สิบห้าบาทเช็ดโคกเอาเรื่องกระเบื้องราวจัดจัด อูซี่อูซี่เข้าไม่ครึ่งครับยังไงกันต่อไหลไหลไหมแม่งเข้าอยู่แต่อูซี่กับโลนนี่แหละเช็ดเคแต่แม่งไหลดีจริง 2 ตัวนี้นะ นี่ไง ได้กำไรแล้วนะได้กำไรแล้ว ซื้อไปเท่าไหร่โอ้โหจังกราฟอีกดอกหนึ่งอีกแล้ว ซื้อไปแค่พันห้าตอนนี้แตกไป 2 5 0าแล้วนะ เมื่อนะ เอาเรื่องว่ะจะดูมันไหลดีก้อนใหญ่ก้อนโตแม่งเข้ารัวรัวเลยนะครับจัดไปซูเปอร์ไมกาเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะโคตรโหดโคตรโหดโคตรมันเว้ย ้ยกล่องกระสุนปืนสวยได้อยู่แต่กราฟอยู่ดอกนี้ยังไงต่อหลายๆไหมขอหลายๆได้เปล่าสวยงามเพื่อนวายกันเลยกันแต่อย่างนี้ก็แจ่มแหลมบ้าไปเลยครับแล้วยังไงกันต่อขอหน่อยหนึ่งมาอย่าเพิ่งหมดก๊อกอย่าเพิ่งหมดก๊อกเลยอีกสองสปินเลยอีกสองสปินสุดท้ายนะ ครับมนาว่ายังไงดีมารอดูกันสองสปินสุดท้ายไอโลนซาบ้าพลังวาอีกแล้ววายกระดานกันแต่สวยงามโลนซายังไงต่อไหลไหลไหมเพื่อนไหลไหลได้หรือเปล่าโหไม่ไหลแล้วนะ เหลือสปินสุดท้ายแล้วผมสปินสุดท้ายแล้วว่ายังไงดี หมดกล่องแล้วหรอได้อยู่เปล่ากล่องพยาบาล หมดกล่องเอ้ยยังได้อยู่เว้ยยังได้อยู่เว้ยไหลไหมไหลไหมยังไงดีโอเค หมดกล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อนแต่ไป2,981บาทนะกำไรเน้นๆเลยนะครับกำไรเกือบพันห้าเลยเช็ดเคียวเรื่องจัดไป ผมขอแบบว่า อ่า จะเป็นหนักๆสักนิดนึงกันเวทห้าสิบไปสักอ่าสิบสปินลางกราฟกันนิดนึงแล้วกันเนาะ ส่งท้าย ส่งท้ายทถือว่าแถมให้นะ ถือว่าแถมให้ละกันแต่รู้สึกว่าตัวแถมนี่เกลือเข็มปืดเลยนะเฮ้ยแต่ฟีเจอร์เข้าอยู่อะอูซี่ แล้วดูอูซี่มันเข้าอีกแล้ว อูซี่สวยงามครึ่งกราบไปยังไงกันต่ออูซี่ อูซี่ไหลต่อไหมเพื่อน เออยังได้อยู่กับผมจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ 7K ดูมันไหลดีนอกฟรียังเอานะ นอกฟรีมันยังเอาอ่ะ คิดดูเอานะวันนี้แต่ดีจัดเลยเป็นเก่าเราเย่าเราโคตรเอาเรื่องกับเบื้องราวขออีกหน่อยนึงมาขออีกหน่อยนึง สวย เอาเรื่องยังไงต่อ ไอ้โลนไอ้โลนเต็มกราฟนี่เนี่ยโลนมาหน่อยโลนสวยเลยดูไวมันเข้าดิเจ็ดเคเอ้ย นี่นอฟรีนะเว้ยเกินไปเอ้ย โอ้โหนอฟรีมันยังแตกโหด แตกโหดเหมือนโกดใครมาวะเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าบาทนะ ดอกนี้เจ็ดร้อยสิบเจ็ดเช็ดขี้เอาเรื่องจัดจัดสามสปินสุดท้ายละ โอเคเรียบร้อยหูสเก็ตเตอร์สองตัว